เกิดอะไรในดิปเปอร์เวลาเทน้ำความลับที่หลายคนยังไม่รู้ วันนี้จะมาเฉลยให้เห็นกันชัดๆ แบบเวอร์ชั่น 2 เล่นใหญ่ใส่เต็มไม่มีกั๊กอีกต่อไป สวัสดีค่ะ อยู่กับบุญช่องบุญนิต้านะคะ ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่องบุญนิสต้าเนี่ย ก็คงจะจำกันได้ว่า เราอะเคยทำคลิปมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในดริปเปอร์เวลาที่เราเทน้ำรูปแบบต่างๆ ก็ขอบคุณ Subscriber แล้วก็แฟนๆ ทุกคนด้วยนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ มีสาระค่ะ คราวนั้นเนี่ยเราเทใส่แก้ว แล้วก็ใส่ดิปเปอร์แบบที่ใช้ปริมาณกาแฟน้อย เพื่อจำลองให้เห็นภาพแบบง่ายๆ สามารถย้อนดูกันได้นะคะ จะได้เห็นภาพชัดๆ ซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้ตัว Coffee Consulate RS16 ที่เป็นเหมือนดริปเปอร์ใสๆอะค่ะทำให้เห็นผงกาแฟด้านใน พวกเราเนี่ยก็เลยปิ๊งไอเดียว่า ก็ลองเอาดิปเปอร์มาผ่าครึ่ง ก็น่าจะเห็นด้านในแล้วสิ หลังจากที่เราลองผิดลองถูกนะคะ ทดสอบจนใช้ได้ เราก็เลยได้ดิปเปอร์ตัวนี้ค่ะ ปิ๊งนี่แน่ จ้านี่นะคะทำให้นึกถึงตอนที่ผ่ากบตอนเรียนชีวะเลยค่ะ เราก็จะได้เห็นชัดๆจ่าๆ ไปเลยว่าข้างในตอนเทน้ำเนี่ยเป็นยังไง จะได้หายสงสัยกัน อุปกรณ์ที่ใช้นะคะ ก็จะมีดังนี้ค่ะ อันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น Ripper h a r i o V60 วัสดุเป็นพลาสติกนะคะ ที่เราผ่าครึ่งค่ะ แล้วก็มีกระดาษกรองคาเฟกแบบที่ไหลช้า สำหรับกาเทน้ำเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด 2 ตัวนะคะ โดยที่ว่าตัวแรก เนี่ย จะเป็นตัวที่มีอัตราการไหลเร็ว เทได้แรง เราเอาไว้ตอนที่เราเติมน้ำตอนแรกค่ะ ก็จะเป็นกาของโบนาวิต้าค่ะสำหรับกาตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวที่อัตราการไหลเนี่ยไหลช้า แล้วก็เทน้ำได้นุ่มเบา เนื่องจากดิปเปอร์ของเราเนี่ยมันเล็กกันนะคะเพราะเราผ่าครึ่งแล้วมันก็มีพื้นที่ที่จำกัดค่ะ ก็เลยต้องเทน้ำให้เบานิดนึง จะได้เหมาะสมกับปริมาตรในดิปเปอร์ที่ถูกจำกัดค่ะเราก็เลยจะใช้เป็นกาคาเฟกซูบาเมวูดนะคะ ที่รูน้ำไหลเนี่ยมีขนาดประมาณ 4.5 มิลิเมตร ซึ่งสายน้ำเนี่ยเล็กกว่ากาเฟโลเกือบ 2 เท่าเลยค่ะ และเราก็ใช้น้ำอุณหภูมิห้อง เพื่อให้เกิดฟองหรือว่าพวกไอ้น้ำจากการชงเนี่ยน้อยนะคะ จะได้เห็นชัดๆค่ะ รวมถึงเราจะไม่เทน้ำตรงที่มันติดกับด้านที่ใสๆนะคะ เพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะกระแทกแผ่นใสมากเกินไป ส่งผลต่อแรงของน้ำได้ค่ะ และเราก็จะเทน้ำเป็น 4 แบบเหมือนเดิมนะคะ ก็คือแบบแรกจะเป็นเทวนช้าๆ แบบที่ 2 จะเป็นเทวนเร็วๆ แบบที่ 3 จะยกน้ำสูงจนได้ยินเสียงแปะๆ นะคะ และแบบที่ 4 จะเทหยอดตรงกลางเบาๆ ค่ะ เริ่มต้นนะคะ เราก็เติมน้ำลงในดิปเปอร์ก่อนค่ะ ทีนี้ก็เริ่มเทน้ำแบบแรกเนี่ยจะเป็นการเทน้ำแบบแรงสม่ำเสมอ ค่อยๆ วนน้ำเป็นวงกลม ช้าๆ ผงกาแฟก็จะมีความปั่นป่วน แรงของน้ำจะคลุกผงกาแฟให้ฟุ้งกระจายไปทั่ว ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้สกัดกาแฟได้เยอะ จากนั้นเราก็เทน้ำด้วยความสูงและอัตราการไหลใกล้เคียงกับแบบแรกนะคะ แต่คราวนี้เนี่ยเราจะเทแบบหมุนวนเร็วๆ ก็จะเห็นว่าผงกาแฟตรงกลางจะมีการฟุ้งกระจายน้อยกว่าด้านข้างๆ ส่วนที่วนน้ำลงไป ซึ่งก็จะทำให้เกิดการสกัดแบบที่น้อยกว่าแบบแรกค่ะ ต่อมาเรายกกาขึ้นเทน้ำให้สูง จนมีเสียงแปะแปะ ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า น้ำจะกระแทกแค่ด้านบนผิวน้ำเท่านั้น ไม่ได้มีแรงทะลุทะลวงลงไป เพื่อกวนหรือวนผงกาแฟทำให้เกิดการสกัดกาแฟส่วนผิวด้านบน และอาจจะดันให้ผงกาแฟที่อยู่ด้านล่างเนี่ยลงมาฟุ้งกระจายเบาๆ เท่านั้นค่ะ การสกัดก็จะน้อยลงไปอีก และอย่างสุดท้ายก็คือการหยอดน้ำลงตรงกลาง เมื่อหยอดน้ำลงตรงกลาง จะเห็นว่ามันทำให้ผงกาแฟกระจายออกทางด้านข้าง เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงไปด้านล่าง เห็นเลยว่าผงกาแฟมันจะไม่กระจายตัวอย่างรุนแรงมาก ส่วนที่เห็นว่าผงกาแฟตันด้านล่างเนี่ยนะคะ อันนี้เนี่ยเกิดจากที่เราติดเทปใสตรงส่วนล่างค่ะ มันก็เลยมีช่องว่างน้อยไม่เปิดโล่งเหมือนปกติ ซึ่งถ้าเราไม่ติดเนี่ยหรือว่าติดไม่ดี มันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วเกินไปค่ะ ตรงนี้ก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นผงตันตรงนี้ขึ้นมา แต่การไหลออกของน้ำถ้าดูโดยรวมแล้วว่าไหลเร็วอยู่เหมือนกัน นอกจากการเทน้ำ4แบบแล้ว ถ้าเราสังเกตกันสักหน่อยนะคะ ก็จะเห็นว่ากาแฟเนี่ย มันแยกชั้นออกเป็น 3 ส่วนค่ะ ก็คือส่วนแรกนะคะ ด้านบน มันก็จะลอยอยู่บนผิวผิว ซึ่งจะเป็นส่วนที่น้ำยังไม่ได้เข้าไปแทนที่โพรงอากาศของกาแฟอย่างเต็มที่ค่ะ ยิ่งถ้าใช้กาแฟคั่วใหม่ ก็จะยิ่งมีปริมาณมากขึ้น ช่วงหลังๆ ของการชงเนี่ย พอผงกาแฟรับน้ำเต็มที่ก็จะน้อยลงค่ะ ส่วนที่2นะคะก็คือ ส่วนที่อยู่ตรงกลาง เป็นส่วนที่จะเห็นว่าผงกาแฟเนี่ยฟุ้งกระจายวนไปตามแรงน้ำที่อยู่ในดิปเปอร์ และส่วนที่3นะคะก็คือ ส่วนที่เป็นผงที่ได้รับน้ำจนเต็มรูพุนในผงกาแฟแล้ว มันก็จะค่อยๆกองลงมาอยู่ตรงก้นดิปเปอร์ค่ะ ตรงนี้เองเนี่ยที่มักจะเป็นผงละเอียดที่จะทำให้เกิดการอุดตันในช่วงท้ายได้ เพราะมันก็จะยิ่งกองทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆ เอาละค่ะ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในดิปเปอร์เวลาชงกาแฟ ดูเป็นข้อมูลไว้ เผื่อเพื่อนๆ คนไหนจะได้ลองไปปรับใช้ดูนะคะ อาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง ไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ สำคัญที่สุดก็คือ ออกมาแล้วเราชอบหรือเปล่า ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ เป็นกำลังใจให้บุญด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบาย